การแสดงพื้นเมือง ภาคใต้ ผู้หญิงจะใส่ผ้าสลงซึ่งเรียกว่าผ้าสลงปาเตะเสื้อแขนยาวเข้ารูป มีผ้าคล้องคอ ศีรษะ นิยมกล้าวมวยต่ำทัดดอกไม้ ประทับดอกไม้ไหว ผู้ชายสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคอจีน ใส่หมวกแขก ใช้ผ้าซอกแกะ ขนาดสั้นนุ่งทับกับกางเกงอีกที การแสดงตามแบบพื้นเมืองภาคอีสาน ผู้หญิงสวมผ้าสิ้นระดับเข่า หรือบางพื้นที่ก็นิยมใช้ผ้าสิ้นยาว เสื้อแขนยาวคอกลม ห่มสบายศีรษะ นิยมประดับด้วยดอกไม้ไหว และดอกไม้ต่างๆ ข้อสังเกต เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นทางภาคเหนือ จะมีลวดลายตามแนวนอน เชิงผ้าสิ้น มักนิยมเป็นผ้าตีนจก เอกลักษณ์ของผ้านุ่งภาคกลาง จะแบ่งเป็นสองลักษณะดังนี้ ลักษณะแรกผ้าจงกระเบนส่วนใหญ่จะเป็นผ้าลายไทย หรือผ้าจงกระเบนสีล้วนซิบ ซึ่งเป็นสีต่างๆ อันที่สอง ผ้านุ่งจีบหน้านาง จะมีลักษณะเป็นผ้าลายไทย ยาวกล่อมเท้า มีจีบอยู่ด้านหน้าประมาณห้าชั้น ลักษณะของผ้าสิ้นปาเตะ หรือผ้าสโลงปาเตะของทางภาคใต้ จะมีลวดลายเป็นแนวเฉียง Thank you.